่ะเอาห้าเอาสี่มา เอาห้าเอาสี่มา โอ้โห แม่งสี่แต้ม อย่ามีแต้ม อ้าว สวย โอเคครับผม ก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนและท่านผู้ชม ทุกท่านนะครับ วันนี้เราอยู่กันที่เซ็กซี่บาคาร่านะครับ นี่จัดงบไปที่ 1,500 บาททวนนะทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามสั่นกระดิ่งไว้เลยนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวีโอต่อๆไปนะฮะมากันเลยดีกว่าตาแรกโอ้โหจะงอยจะงอยเงินไหนลองเล่นเงินซีแบ่งเป็นสาไม้ละกันไม้ละ500นะครับผ้าสามไม้ก็คือ ฝังเลย ฝังเลยฮะมาครับผมตาแรก เปิดหัวสวยๆก่อนเด้อพี่น้อง หนึ่งว่ะโอ้โหหนึ่งแต้ม เย็ดแค่ เออเจ็บสวยแล้ว สวยงามครับปลาแรกไปได้สวยปลาแรกไปได้สวยดูลายครับ วันนี้เราจะพยายามดูลายนะ ดูลายให้มากกว่าเดิม จะลองไม่ใช้สูตรดูนะครับ เล่นเอาแบบเอาลายนะ ตาต่อไปครับแดงออกไป2ดูแถวนี้นะ แดง2น้ำเงิน1คิดว่ายังไง อย่างนี้มันออกได้2หน้านะ2หน้านะครับ แดงกับน้ำเงินน้าเงินครับ คิดว่านะ คิดว่าน่าจะ แดงแดงเงินเงินถ้าน้ำเงินตาต่อไปต้องกระโดดไปแดงครับ เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนาเก้ามาแล้ว ฝรั่งมา โอ้โหหกแต้มสูงแล้วนะ เกินครึ่งแล้วนะ มันหนึ่งอย่าจั่วมาเยอะนะ เอาฝรั่งเข้าไปฝรั่งเข้าไป เออเหมือนต้องงานดูดีครับ ลายมาครับลายมั่วซั่ววิเคราะห์แบบด้นสดนะฮะงบพันห้า ตีมา 2,500แล้วครับ ตาต่อไปกระโดดไปแดงครับ ทั้งแถวแม่งแดงนะเพื่อนๆ แม่งออกได้อีก 2 กรณีเหมือนกันก็คือ แดงแดงเงินเงินอาจจะขึ้นแถวใหม่เป็นแดงแดงก็ได้ ลองดูครับ แล้วแดงกับน้ำเงินไม่ออกเท่ากันไง 28 ต่อ 28 ใช้สูตรไม่ได้นะ เสี่ยงนะครับ เสี่ยงอยู่มันห่างกันไม่ถึง 5 รอบ โอ้โห น้ำเงินหน้า 7 โ้แม่งเจ็ดแต้มสูงจัดสี่มาห้ามา โอ้โหสี่แต้มสี่ห้าเออโอ้โหแดงเฉย แดงเฉยโอ้โหเหนือฟ้ายังม่ฟ้าลายต่อไป คิดว่าน่าจะแดงเพราะแดงเงินเงินปิดด้วยแดง ไปครับ วิเคราะห์มั่วซั่วนะ ตามฉบับไอ้หน้าแดง ตานี้ผมมองว่ามันเป็นแดงนะครับ เพราะว่าตาแรกแถวเนี้ยมันออกแดงแล้วก็น้ำเงินน้ำเงิน มันจะมาน้ำเงินน้ำเงินอะไรสามรอบ เนาะ อันนี้มันยังเป็นแดงน้ำเงินน้ำเงินเลย อ้าวพี่ข้อผิดแล้วเอาแดงสีแต้มครับ โอ้โหสูงสัตว์เช่เก้าแต้มอย่างสูง เป็นไปได้ ปิงปองไหมไม่รู้ปิงปองไม่ปิงปอง เล่นแดงไป เล่นแดงไปนะเอาเศษมาเล่นนะครับ เอาเศษมาเล่นสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับ มีเทคนิคดีๆนะ มีสูตรดีๆ แนะนำมาได้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ส่วนใครอยากได้โปรลับนะครับ ไปที่เม้นปักหมุดเม้นแรกเท่านั้น เป็นบาคาราเว็บบาคาราเว็บตรงบาคาราเว็บตรงนะ ไปเม้นแรกปักหมุดเลยนะครับ รับโปรลับที่หน้าฝากได้เลย หรือไม่งั้นก็ทักหาแอดมินได้เลยนะครับผม 58อีกแล้วนะครับ หน้า 8 แม่งหน้า 8 ด้วย โอ้โหทะโลยายนงโอ้โหหกแต้มเจอ 8 ไหน ๆ ก็มาแดง 2 รอบแล้วนะครับ ก็ยืนหยัดที่แดงต่อไป แม่งคงไม่น้ำเงินยาวหรอกมั้งอ่ะ ขออัดเลยนะครับ แดง 1K เล่นจนกว่าแม่งจะออกหรือว่า ว่าจนกว่าผมจะหมดนั่นแหละ ยัดแดง 1K ออกเงินอีกก็แดงอีกอ่ะเฮ้ยตาสุดท้ายว่ะ ตาสุดท้ายว่าทุกคนยักออกอินแม่งเลยครับ แดงครับออกอินออกอินแดงไปเลยครับ ตาสุดท้าย ของงามๆนะเจ๊ไหนๆก็ตาสุดท้ายแล้ว งามๆห้าสี่มาฝรั่งเข้ามันไป อ่ะเอาห้าเอาสี่มาเอาห้าเอาสี่มา โอ้โหแม่งสี่แต้ม อย่ามีแต้ม อ้าวสวย สวยครับพี่น้องครับโอ้โหตาสุดท้าย ยัดเอาอินไปครับโอ้โหสุดจัด บอกเลยว่าสุดจัดประหลัดบอกโอ้โหกำไรครับ งบพันห้ากำไรอยู่สองพันสี่ร้อยกว่าบาทนะครับ พอปะเออไพ่มันหมดพอดีอ่ะโอ้โหโคตรดวง ยัดเอาอินไปทีเดียวโคตรดวง โอเค สำหรับวันนี้ก็พอดีกว่างบพันห้าได้มา 2,448 บาท 75 สตางค์นะครับ ขอไม่ไปต่อแล้วนะ โอ้โห ตาสุดท้ายแม่งแบบโคตรดวงอะจังหวะวัดใจมากเลย ไม่มีสูตรไม่มีอะไรเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีสูตร มีเทคนิคดีๆนะครับ คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะ ส่วนใครอยากตามผมมานะครับบาคาร่าวอลเล็ตนะ ไปที่เมนปักบุ่นเมนแรกเท่านั้นนะครับ รับโปรที่หน้าฝากนะครับ สมัครก่อนแล้วก็ไปดูที่หน้าฝากกดรับออโต้ได้เลยหรือว่าใครไม่เข้าใจตรงไหนทักหาแอดมินได้เลยนะครับบริการตลอด 29-30 ชั่วโมงเลยทีเดียวเฮ้ยมันมาอีกแล้วเหรอสับเร็วจังสับโคตรเร็ว หรือจะรออีกตาหนึ่งเอาเศษไปเล่นไหมเอาเศษไปเล่นปะหรือไงดี อ่ะขออีกตาหนึ่งแล้วกันก่อนไปนึกว่ามันจะสับนาน